ครับสำหรับประเด็นถัดมานะครับก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์อุบัติภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ วันนี้ก็จะนำเสนอ 2 เหตุการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับก็คือกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์อินดัสเทรียลประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมนะครับปี 2536นะครับผลจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดความสูญเสีย ไฟไหม้ครั้งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวน 188 คนนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ปฏิบัติงานหลายคนที่สูญเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ เมื่อวิเคราะห์ไปก็จะพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บพวกวัสดุนะครับที่เป็นเส้นใยผลิตตุ๊กตาไว้ที่ชั้นล่างของอาคารนะครับ ซึ่งอาคารก็จะมีอยู่ 4 ชั้น ซึ่ง นายจ้างของสถานประกอบการนี้นะครับเกรงว่าลูกจ้างจะมีการขโมยตัววัสดุผลิตตุ๊กตาออกไปนะครับเลยมีการล็อกกุญแจหนีไฟชั้นล่างเอาไว้นะครับ ดังนั้นเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งนะครับเข้าไปทำให้เกิด ประกายไฟนะครับและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่จุดเก็บวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับพนักงานก็พยายามที่จะ หนีออกมาข้างนอกนะครับแต่เมื่อทางออกหนีไฟนะครับได้มีการล็อกกุญแจไว้ ก็จะทำให้คนงานหลายคนนะครับสูญเสียไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งเรามาดูคลิปเหตุการณ์นี้ พร้อม ๆกันนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับเยรามาดูคลิปด้วยกันนะครับ เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาขนาดใหญ่ของบริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียลไทยแลนด์จำกัด บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ถึงแม้จะผ่านมานานถึง 22 ปี แต่ก็ยังคงเป็นบทเรียนราคาแพงของหลายๆคน ถึงระบบความปลอดภัยของโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่นไม่มีบันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉินกว้างไม่ได้มาตรฐาน และยังมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงาน รวมทั้งโรงงานไม่เคยซักซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน ผลที่ตามมาจึงไม่ใช่แค่มูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่านั้น แต่เป็นโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 188 ราย และบาดเจ็บอีก 469 คน เมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เวลาประมาณ 16 นาฬิกาได้เกิดเพลิงไหม้ชั้นล่างที่อาคารหนึ่งของบริษัท ทำให้คนงานกว่า 1,400 ชีวิต พยายามวิ่งหนีตายออกจากอาคารอย่างโอลมาน แต่ทว่าไฟกลับลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานตุ๊กตาผ้าที่มีเศษผ้า และวัสดุไวไฟอยู่เป็นจำนวนมาก และในขณะที่หลายร้อยชีวิตกำลังหาทางเอาตัวรอดจากควันไฟที่ลุกโชนอยู่นั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซ้ำสอง เมื่อเพลิงที่ลุกไหม้ได้เพียง 15 นาที ได้ทำให้ตัวอาคารถล่มลงมาในพริบตา ฝังคนงานที่กำลังหนีตายไว้ใต้ซากปรักหักพังที่ถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ในที่สุด ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร พร้อมกับลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตออกมา โดยจากการสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงมรณะครั้งนี้พบว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานที่สูบบุหรี่ในโรงงานทำให้เกิดไฟลุกไหม้วัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตาและลามอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งโครงสร้างของอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากโรงงานแห่งนี้ต้องการประหยัดต้นทุนจึงก่อสร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูปซึ่งไม่ทนไฟ จากความประมาทที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นสิ่งทำให้หลายฝ่ายได้ออกมารณรงค์และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อีก ซึ่งจากความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนี้จึงทำให้วันที่ 26 สิงหาคม 2540 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อลำลึกถึงศกนาฏกรรมดังกล่าว และย้ำเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตราย และการดูแลความปลอดภัยในการทำงานในทุกสาขาอาชีพ ลละดิษวดีตั้งสิริตระกูลโมโน29 รายงาน จากคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความสูญเสียเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้น ความสูญเสียดังกล่าวนะครับได้เป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นเตือนให้กับผู้ใช้แรงงานหลาย ๆ คนด้วยกันนะครับดังนั้นหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็กำหนดให้ วันที่ 10 พฤษภาคมของทุก ๆ ปีนะครับกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาตินะครับ ซึ่งในวันนี้ก็ทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับ ก็จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน นำมาสู่การเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างทั้งหลายนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือเหตุการณ์ กรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นะครับคาบเกี่ยว จากวันที่ 31 นะครับ เนื่องจากว่ามีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับ แล้วก็มีการใช้ไฟเย็นนะครับ ซึ่งในเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ย ได้เป็นการจัดงานในวันที่มีการก่อนที่จะปิดตัวของผับอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อลูกค้าใช้บริการเยอะแต่ทางออกหนีไฟมีจำกัดนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้น ทุกคนต่างพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดออกมาข้างนอกนะครับ แต่ด้วยทางที่มีขนาดเล็กก็จะทำให้เกิดการเหยียบกันนะครับจากภาพที่เห็นนะครับ ก็จะพบว่าทุกคนต่างมุ่งไปสู่ทางออกนะครับ แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหยียบกันนะครับ ไม่สามารถที่จะหนีออกไปได้ ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน 66 ศพด้วยกันนะครับ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลาย ๆ ฉบับนะครับ จากวันนั้น นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการนะครับ ก็จะนำมาสู่ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ 出来了来 สำหรับเหตุการณ์ความสูญเสียนะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับ นั่นก็คือจะนำมาสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับ รวมถึงสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับ เวลาเรามองอะไรเนี่ยเราก็จะมองเห็นแค่ส่วนที่เรามองเห็นได้ง่ายนะครับ ตัวอย่างเช่นภูเขาน้ำแข็งนะครับ ที่เรามองเห็นก็จะมองเห็นเฉพาะยอดด้านบนนะครับเปรียบเสมือนกับความสูญเสียครับยอดที่เรามองเห็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับ ค่าทดแทนนะครับ ค่าประกันนะครับ ค่าทำศพนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับภายใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดข้างบนยอดเนี่ยหบาท ข้างล่างก็จะประมาณ 50 บาทนะครับซึ่งความสูญเสียประมาณ 50 เท่าด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่น อาคารชำรุดการสูญเสียเวลาจากการผลิตนะครับค่าทดแทนต่างๆนะครับค่าซ่อมเครื่องจักรนะครับค่าฟื้นฟูอาคาร แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สถานประกอบการมักให้ความสำคัญนั่นคือชื่อเสียงนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะนำไปสู่การสูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงนะครับ เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ